วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร กันธนาดิตแก้วนะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กรนะคะ วันนี้จะพามาพบกับผู้บริหารนะคะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากนะคะ คุณนัทพรสิทธิภูลนะคะ ท่านเป็นรองผู้จัดการด้านบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากนะคะ ซึ่ง เราจะมาสัมภาษณ์ท่านในเรื่องของสารสนเทศนะคะ กับผู้บริหารในองค์กรรวมถึงการใช้โปรแกรมแซฟในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตให้ท่านเล่าเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรแล้วก็ในส่วนงานของท่านว่าอยู่ในส่วนไหนของโครงสร้างค่ะค่ะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากนะคะโครงสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีด้วยกันก็คือ ผู้จัดการค่ะผู้จัดการก็คือเป็นผู้จัดการระดับสูงของการไฟฟ้าจังหวัดนะคะก็ประกอบไปด้วยรองผู้จัดการทั้งสองรองก็คือรองผู้จัดการด้านบริหารดูแลในส่วนของ3แผนกก็จะมีแผนกบัญชีและการเงินแผนกบริหารงานทั่วไปแล้วก็แผนกคังพัสดุแผนกบัญชีและการเงินเนี่ยก็จะดูแลเกี่ยวกับการจดหน่วยการจัดเก็บเงิน การจัดทำรายงานงบประมาณงบ งบลงทุนงบกำไรขาดทุนว่าเรามีงบลงทุนเท่าไหร่แล้วก็มีต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็มีกำไรเราได้เท่าไหร่ แล้วคิดว่าเราปีนี้เราจะต้องการกำไรเท่าไหร่นะคะแล้วส่วนแผนกบริหารงานทั่วไปก็จะเป็นแผนกที่เกี่ยวกับสวัสดิการเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการตั้งหนี้เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติของพนักงานจะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับภายในองค์กรนะคะ แล้วก็เกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการ ว่าพนักงานจะได้รับอะไรบ้างนะคะ แล้วก็เกี่ยวกับลูกค้าภายนอกเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายที่ว่ามีการซื้อของแล้วก็เขาก็มาเบิกจ่ายกับกับแผนกนี้จะเป็นคนดูแลตรวจสอบความถูกต้องนะคะ แล้วก็เป็นเลขาหน้าห้องให้กับทางด้านผู้จัดการ ว่า ผู้การต้องการอะไรหนังสือระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ที่ มีหนังสือจากหน่วยงานทั้งทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ที่มีหนังสือส่งมาในตะกร้าเขาเรียกว่าตะกร้านะคะคะเป็นสารบัญเทคนิคเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการปิ้นออกมานำเสนอผู้บริหาร แล้วผู้บริหารจะกระเสียนหนังสือว่าหนังสือฉบับเนี้ยเกี่ยวกับแผนกไหนที่เกี่ยวข้อง ก็กลับมาแล้วเนี่ยแผนกบริหารทั่วไปก็จะต้องไปสแกนและติ๊กใส่ตะกร้า แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะ อันนี้เป็นคร่าวๆของแผนกบริหารงานทั่วไป แล้วส่วนแผนกคลังพัสดุหลักเนี่ยก็จะเป็นการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการก่อสร้างงานขยายเขตต่างๆ เพื่อให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องคือแผนกก่อสร้าง แผนกปฏิบัติการ แผนกมิเตอร์นะคะ แล้วก็จะมีประกอบด้วยการไฟฟ้าสาขาย่อยอีกสองการไฟฟ้าเพื่อที่จะให้เอาไปก่อสร้างแล้วก็ การที่จะดูแลพัสดุขัดแคลนการจัดซื้อพัสดุขัดแคลนที่มีผู้ใช้ไฟมาขอขยายเขตแล้วเนี่ยมีการจ่ายเงินแล้วแม้กระทั่งภาครัฐมีการจ่ายเงินแล้ว เราก็พัสดุก็จะเป็นคนที่จัดซื้อ เสร็จแจ้งความต้องการมาที่แผนกบริหารงานทั่วไปแล้วขึ้นแผนกบริหารงานทั่วไปขึ้น EGP ตามที่ภาครัฐว่าจะต้องมีความโปร่งใสนะคะ ขึ้น EGP เสร็จแล้วก็ประกาศหา ให้ผู้ร้านค้าส่งเสนอราคามา ก็คัดเลือกแล้วก็ซื้อตามสเปคของเรา นะคะ แล้วก็อีกท่านรองบริหารด้านเทคนิคอีกท่านหนึ่งก็จะดูแลอีก4แผนก ก็จะมีแผนกบริการลูกค้าแผนกนี้ก็จะเป็นการรับคำร้องขอขยายเขต ขอไฟ คำร้องต่างๆนะคะแล้วก็ด้าน CSR ด้านประชาสัมพันธ์นะคะ แล้วก็แผนกมิเตอร์แผนกมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ แล้วก็เป็นการดูแลมิเตอร์ชำรุดตรวจสอบมิเตอร์ละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับมิเตอร์ไม่หมุนมิเตอร์ผิดปกติอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็จดหน่วย จดหน่วยก็จะเป็นการจดหน่วยของของหน่วยงานราชการที่ที่เป็น ลูกประมานใหญ่แล้วก็มี ซับมิเตอร์ย่อยๆไปนะคะแล้วก็แผนกปฏิบัติการ อันนี้แผนกใหญ่ แผนกนี้ก็จะเป็นแผนกที่คอยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่กระแสไฟฟ้าตก ไฟไม่พอ ไฟเกิน โดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยตัวสำคัญก็คือต้องจัดหาหม้อแปลงให้พอใช้กับผู้ใช้ไฟของเรานะคะ แล้วก็อีกหนึ่งแผนกก่อสร้าง แผนกก่อสร้างนี้ก็คือ กรณีที่มีผู้ใช้ไฟหรือส่วนราชการเนี่ยต้องการขยายเขตกรณียังไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือต้องการที่จะก่อสร้างของโรงงาน ในเมื่อมีการรับชำระเงินแล้วเนี่ย มาจากแผนกบริการลูกค้าเสร็จ แผนกบัญชีรับเงิน แล้วก็เอาแฟ้มไปให้แผนกบริการลูกค้าเพื่อแจ้งว่ารับเงิน แล้วเอาไปให้แผนกก่อสร้าง แผนกก่อสร้างก็จะต้องแจ้งความต้องการไปให้แผนกพัสดุ เพื่อจัดหาพัสดุนะอันนี้ก็จะเป็นวงจรที่ที่เราให้ให้ตรงนี้นะคะ ก็จะมีมีทั้งหมดเจ็ดแผนกแบ่งเป็นสายบริหารงานทั่วไปฝ่ายทางเทคนิค แล้วก็จะมีส่วนของที่ขึ้นกับการไฟฟ้าจังหวัดตากก็จะมีการไฟฟ้าสาขาบ้านค่ะนะคะ อันนี้มีทั้งหมดสี่แผนก นะคะสี่แผนกไม่ได้มีเจ็ดแผนกเหมือนเหมือนการไฟฟ้าจังหวัด แล้วก็จะมีการไฟฟ้าสาขาย่อยคือสามเงาที่ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าบ้านตาส่วนการไฟฟ้าจังหวัดตากก็จะมีการไฟฟ้าย่อยก็คือการการไฟฟ้าวังเจ้า กับการไฟฟ้าวังประจบการไฟฟ้าวังเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะรับชำระเงินได้แบบสปอร์ตบินก็คือการจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้ ผู้ใช้ไฟสามารถที่จะไปชำระเงินที่วังเจ้าได้เลยโดยการยิงบัตรเ ส่วนการไฟฟ้าวังประจบเนี่ยยังไม่มีการสปอร์ตบิน จะเป็นการจดหน่วย และให้ตัวแทนไปจัดเก็บเนื่องจากว่า ยังไม่มีธนาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ มันเป็นความเสี่ยงค่ะนะคะ ที่ว่าการไฟฟ้าเราจะไปรับเงินหน้างานแล้วมีเงินอยู่ในในเก๊ะเยอะๆแล้วในในในไม่มีไม่มีธนาคารการนำฝากใช่ค่ะก็จะเป็นอันตรายค่ะก็เลยใช้วิธีการให้ตัวแทนไปจัดเก็บแล้วก็ ส่งที่ธนาคารใกล้ๆ ก่อนที่จะมาส่งที่การไฟฟ้าจังหวัดตากเป็นโครงสร้างคร่าวๆของเรา ทีนี้ถ้าในอนาคตที่วังเจ้ามีธนาคารไปตั้งนี่ก็สามารถทำเป็นสปอร์ตบินได้ใช่ไหม ของวังประจบทำสปอร์ตบินได้ก็มีโครงการเหมือนกัน เพราะว่าอันนี้สะดวกกับผู้ใช้ไฟว่า พอจดหน่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ใช้ไฟสามารถตรวจสอบได้เลยว่าค่าไฟเท่าไหร่แล้วไปดูที่หน้ามิเตอร์ได้เลยว่าค่าไฟอ่ะหน่วยขึ้นตรงไหมมันเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้ใช้ไฟสามารถสอบกับการทำงานของการไฟฟ้าได้เลย ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าค่าไฟผิดปกติเนี่ยผู้ใช้ไฟก็สามารถจะขอขอได้เลยว่าเอ้ยเดือนที่แล้วเนี่ยฉันฉันใช้แค่หน่วยเดียวอ่ใช้แค่ร้อยหน่วยทำไมเดือนนี้ฉันใช้ขึ้นมาตั้งสามร้อยหน่วยตอนแต่เนี้ย ก็สันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะมีมิเตอร์เราอาจจะผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามีไฟลงกลางในบ้านของผู้ใช้ไฟหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นผลดีสำหรับตัวผู้ใช้ไฟด้วยที่เอาเทคโนโลยีตรงนี้มาใช้นะคะ แล้วผู้ใช้ไฟสามารถที่จะเอาบินใบเนี้ยที่เป็นบาร์โค้ดแล้วไปชำระที่ไหนก็ได้ที่เป็นจุดการให้บริการทุกที่ไม่ไม่ไม่โดยเฉพาะที่การไฟฟ้าจังหวัดตากนะคะก็เป็นการสะดวกสบาย แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พกใบเจนี่ไปเราสามารถถ่ายแล้วลงไหลได้อยู่ในอาเซฟไว้ในในมือถือเราแล้วก็เราไม่ได้เอาบินมา แล้วก็สามารถให้ยืดให้พนักงานได้เลยนะคะเขาก็ยิงยิงตามที่เราองเขาก็คีย์คีย์อ๋อคีย์เลขคีย์เลขได้เลยก็จะไม่ผิดพลาดในตรงนั้นก็จะสะดวกมากค่ะตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นเทคโนโลยีที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภาคเอามาใช้ แล้วก็ขยายการรับเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสขึ้นไปเมื่อก่อนนี้ก็ถ้าครบกำหนดแล้วเนี่ยครบกำหนดชำระค่าไฟแล้ว ก่อนหน้านี้เมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถชำระที่เซเว่นได้ แต่ปัจจุบันนี้ได้แล้วขยายให้ขยายให้เพื่อความสะดวกนะคะค่ะนี่เพื่อความสะดวกค่ะ แล้วก็เห็นว่าปัจจุบันนี้ก็ขยายไปที่บิ๊กซีด้วยในการตั้งเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะของที่บิ๊กซีนี่ก็จะเป็นการที่ชำระตั้งแต่5โมงเช้าถึง6โมงครึ่ง่ะโมงเย็นนะคะ ทุกวันทุกวันค่ะถ้าถ้าผู้ใช้ไฟหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาตรงนี้ ก็ไปที่บิ๊กซีได้เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียมไปได้ค่ะเป็นบริการที่เพิ่มให้ค่ะที่เพิ่มให้ค่ะตรงนั้นเลยค่ะสำหรับ ข้าราชการค่ะหรือใครที่ว่าวันหยุด หรือวันไหนก็สามารถไปได้อำนวยความสะดวกค่ะ